สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกหกเหลี่ยม มีหกกลีบ หน้าตาของดอกออกมาแบบนี้นะคะผังลายแล้วก็วิธีการอ่านผังลาย พี่เมย์ทำคลิปออกมารหัส CRO 0142นะคะสำหรับคลิปสาธิตการถักตรงนี้ รหัส CRO 0143เป็นคลิปต่อเนื่องกันค่ะ ถ้าคุณต้องการผังลายแล้วก็ต้องการอ่านลายนี้เป็นนะคะ ก็ ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะ ลายนี้เราสามารถที่จะขยายดอกได้ ตามแพทเทิร์นนะคะ ถ้าเราดูดูรายละเอียดด้านในคลิปแพทเทิร์นเขาจะ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่แปด โซ่แปด มันจะทำให้ได้ตัวกลีบ สั้น ๆ แบบนี้ค่ะ ทีนี้ถ้าของเราเป็นคนรูปร่างใหญ่และคำนวณออกมาแล้ว เสื้อตัวนี้ไม่ลงตัวนะคะ จำเป็นจะต้องขยายดอก วิธีขยายก็คือเพิ่มโซ่ ถ้าเพิ่มโซ่ตรงนี้สิ่งที่ได้คือกลีบจะยาวขึ้น ลองดูนะคะ รายละเอียดพี่จะบอกไว้ด้านในค่ะ ไหมที่พี่เมย์ใช้ในการถักดอกหกเหลี่ยม พี่เมย์ใช้เป็นซัมเมอร์นะคะ เป็นซัมเมอร์ซอฟเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบค่ะ หัวเข็มที่ใช้สองมิลหัวเข็มคือตรงนี้ ตรงที่มือพี่จับ เรามาเริ่มแถวที่หนึ่งค่ะ พี่จะ ใช้ปอกนิ้วตรงนี้ช่วย ปอกนิ้วนะคะ แหล่งซื้อและวิธีใช้อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ เช่นกันนะ ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูค่ะ เริ่มนะคะ ป้อนไหมเข้าไป ถ้าไม่มีก็คือป้อนผ่านมือนะคะ พี่จะไม่ได้ใช้วิธีพันพี่จะ ใช้โดยที่ใช้พาดผ่าน เริ่มคล้องไหมเป็นวงกลม เป็นวงกลมนะคะ อย่าเพิ่งรูดนะ เอามือจับตรงนี้ไว้ ขึ้นด้วยโซ่สาม โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชนะคะ หรือที่เราเรียกว่า F หรือพอหนึ่งคอ ต่อด้วยโซ่สาม สามบวกสามเป็นหกค่ะ พันหัวเข็ม แทงลงไปในช่องโซ่ดึงห่วงขึ้นมา มีอยู่สามรวบสองกับสอง ลายนี้เรียกลาย พอหนึ่งคอหรือ F หรือดับเบิลโคเชโซ่สาม พันหัวเข็ม ตรงนี้รูดได้นะ รูดเข้ามาชิดนิดนึงรวบสอง สองแพทเทิร์นคือโซ่สาม กับดับเบิลโคเชออกมาจะมีทั้งหมด หกแฉก ลายเราทำเป็นลายหกกีบนะคะ โซ่สาม สอง สี่ ห้าแล้วค่ะ ต่อไปเป็นตัวที่หกเวลาถักดันหัวเข็มยาว จะทำให้ได้ตัวที่มันเท่ากันและโซ่เท่ากัน งานคุณจะไม่แน่นและไม่กระด้าง พันหัวเข็มค่ะแทงนับสองสี่หกแค่หกหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับช่องค่ะ ช่องที่หนึ่งช่องสองช่องสามสี่ห้าช่องที่หกปิดงานตรงช่องที่หกโซ่สามพี่จะถักโดยที่ ถักวิธีเดียวกันกับตอนสอนอ่านเลยนะคะ ดูประกอบกับ CRO 0142 แทงไปตรงโซ่3แล้วดึงผ่าน ตรงกลางตรงนี้เราลูดได้นะลูดให้ชิด แถวที่หนึ่งแพทเทิร์นคือ ดับเบิลโคเชกับโซ่สาม งานออกมาต้องได้หกแฉกหกช่องแบบนี้ เลื่อนห่วงค่ะ แทงลงไปตรงโซ่ ดึงผ่าน แล้วถักโซ่หนึ่ง ถักซิงเกิลโคเชลงไปในช่องโซ่ ดึงขึ้นมาแล้วรวบแบบนี้ ปิดงานแถวที่หนึ่ง เอาหัวเข็มแทงลงมาในช่อง ดึงห่วงขึ้นมาถักซิงเกิลโคเชเพื่อเตรียมพร้อมที่จะถักแถวที่สอง แถวที่สองค่ะ โซ่สอง โซ่สองเนี่ยจะเป็นตัวตัวโซ่ที่ใช้เชื่อม นะคะทีนี้โซ่อันต่อไปถ้าเราต้องการกรีบยาวขึ้น เราสามารถเพิ่มได้ตามแพทเทิร์นมันจะถักแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดถ้าเราต้องการกรีบให้มันยาวกว่านี้ และต้องการขยายดอกก็สามารถเพิ่มตัวนี้ให้สูงขึ้นได้ พอได้โซ่แปดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแปดบวกสองเป็นสิบแล้วนะคะเอามือจับตรงโซ่ตัวที่แปดเราจะถักโซ่สาม โซ่สามตัวนี้แทนดับเบิลโคเชพันหัวเข็มค่ะ ลงมาตรงที่เราจับไว้ตรงเนี้ยมันจะได้กลายเป็นดับเบิลโคเชสองหลัก เราถักมานะคะ นับดับเบิลโคเชตรงนี้จะได้ทั้งหมดเก้าหลักตอนนี้สองแล้วนะ โซ่เป็นหลักที่หนึ่งไม่ได้แทงแทงแบบนี้ ต่อไปเป็นหลักที่สามดับเบิลโคเชค่ะ หรือ F หรือพอหนึ่งคอ แทงลงช่องโซ่ ตัวที่สี่ แทงช่องโซ่ตรงนี้นะข้างล่างจะมีอยู่หนึ่งเส้นข้างบนสอง ตัวที่ห้า ไปตัวที่หก ตัวที่เจ็ด ตัวที่แปด ตัวนี้จะได้ทั้งหมดเก้าตัว นับดับเบิลโคเชรวมโซ่สามเมื่อกี้ด้วยจะได้เก้าตัว พอเก้าตัวเสร็จแล้วโซ่ด้านล่างตรงนี้ที่เราขึ้น มันจะเหลือโซ่สองนะหนึ่งสอง อันนี้เป็นแถวที่สองนะคะ หลังจากนั้นก็ถักโซ่สองเป็นตัวเชื่อม ลงไปช่องถัดไป มันจะได้เป็นกีบตัวนี้ออกมาทั้งหมด หกกีบ นะทีนี้กลีบที่สอง กลีบที่สองก็ถักเหมือนกลีบที่หนึ่งตัวเนี้ย เริ่มเหมือนกัน โซ่สองก่อน โซ่สองแล้วก็โซ่แปดห้าหก เจ็ด แปด เอามือจับตรงโซ่ตัวที่แปดตัวนี้ ตัวที่แปดที่เราเพิ่งเพิ่มนี่นะหนึ่งสอง สามโซ่สาม พันหัวเข็ม แทงลงตรงที่เราจับไว้เนี่ย ถักดับเบิลโคเชต์ แทงลงตรงฐาน ตรงช่องโซ่ นับหลักออกมาจะได้เก้าหลักเท่าเดิมถักเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนเดิมเหมือนตัวนี้เลย งานออกมาจะมีทั้งหมดอยู่หกกลีบเรามาดูวิธีปิดงานแถวที่สองหลังจากที่เราถักงานออกมาได้ทั้งหมดหกกลีบนะคะกลีบหนึ่งจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้กลีบที่หกพอเราถักกลีบที่หกได้เสร็จแล้วนะเราถักโซ่สอง พอเราถักโซ่สองเสร็จแล้ว ตรงนี้ค่ะ ตรงซิงเกิลที่เราเริ่ม ตรงนี้เราเริ่มโซ่หนึ่งแล้วก็ซิงเกิลเราแทงลงไปตรงซิงเกิลแล้วดึงผ่าน งานจะชน กันแบบนี้ เริ่มงานแถวที่สามแถวที่สาม ถ้าดูตามแพทเทิร์นจะเป็นแถวที่ เวลาถักจะมีงง แต่จะมีจุดอยู่นิดนึงค่ะ เริ่มนะคะ เริ่มถักซิงเกิลก่อน ซิงเกิลหลักแรกนี้นะ หลักแรกให้ตรงกับตำแหน่งหลักแรก ตรงโซ่นี้แทงหาเอาขึ้นมามีสามห่วง รวบสามห่วงนี้พร้อมกัน เราเรียกลายนี้ว่า half double crochet หรือตัว T ต่อไป ทุกอันถักซิงเกิลทุกอันถักดับเบิลโคเชนะคะ ไม่ใช่ซิงเกิลนะ พี่แม่พูดผิดนะ ดับเบิลโคเชต์ค่ะ ลงไป ดับเบิลโคเชต์ก็คือลาย F หรือลายพอหนึ่งคอที่เราเรียกกันอันเดียวกันนะคะ ถักดับเบิลโคเชต์ขึ้นมากีบที่หนึ่งจะถักไม่เหมือนกีบอื่นกีบที่หนึ่งจะเป็นกีบที่เวลาเราดูแพทเทิร์นแล้วเราจะงง เพราะว่าจะงงว่ามันไปเกี่ยวกับโซ่ได้ยังไง ตรงนี้นะคะ เราจะถักมาจนตำแหน่งตัวนี้ มันตรงกับหลักเกือบสุดท้าย ไม่ต้องถักให้ชนกับเอโซ่สามนี้นะคะ ถักแค่นี้ พอถักแค่นี้เสร็จแล้วก็โซ่ห้า พันหัวเข็ม ตรงโซ่สามจะกลายเป็นตัวที่อยู่กลางดอก กลางกีบค่ะ โซ่ห้าดับเบิลโคเช แทงลงไปตรงโซ่สามนั่นแหละ แล้วก็โซ่ห้า แทงลงไปที่ช่อง ในช่องนะคะ มันจะมีดับเบิลโคเชียอยู่ทั้งหมด สามหลักเนี่ยอันนี้ในช่องโซ่ แบบนี้ มีอยู่สามหลัก ดับเบิลโคเชยโซ่ห้าดับเบิลโคเชยโซ่ห้า แล้วก็ดับเบิลโคเชยวนมาค่ะ โซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จพันหัวเข็ม แทงลงไปที่หลักแรก ถักดับเบิลโคเชต์ลงไปทุกหลักนะคะหนึ่ง สองสาม สี่ ห้า หก เจ็ด เจ็ดตัว ตัวที่หนึ่ง ดันหัวเข็มยาวจะทำให้ เราถักออกมาได้ดับเบิลโคเชต์ตัวเท่ากัน และพี่ไม่ถักลงช่องโซ่ พี่ถักลงจุดรวบ ลายจะสวยกว่า ถ้าลงช่องโซ่ตรงนี้นี่นะคะ มันจะเป็นรูโบ พี่เลี่ยงมาลงตรงนี้ ลูกโบจะน้อยลง แล้วจะได้ลายที่มันต่อกันสวยกว่า อันนี้เป็นเทคนิควิธีการถักดับเบิลโคเชต่อกันนะ ให้ได้ลายสวย ตัวที่เจ็ดพอได้ตัวที่เจ็ดเสร็จแล้วนะ ตัวที่แปดนะ พันหัวเข็มแทงลงไป ขึ้นมามีสามแล้วรวบฮับดับเบิลโคเชแล้วในช่องโซ่ตรงนี้ ขึ้นมาสองห่วงแล้วรวบเป็นซิงเกิล กลีบที่หนึ่ง กลีบที่หนึ่งจะถักสมบูรณ์ทั้งสามแถว ต่อไป กลีบที่สองนะคะ กลีบที่สองแทงลงไปตรงช่องโซ่ พันหัวเข็ม หลักแรกเริ่มเหมือนเดิม รวบฮาร์ปดับเบิลโคเชต่อไปถักซิงเกิลถักซิงเกิลขึ้นไปค่ะ แทงตรงช่องโซ่ ถัก ดับเบิลโคเชต์ค่ะ ตรงช่องโซ่นะคะ ถัก ดับเบิลโคเชต์คือ F คือพอหนึ่งคอค่ะ ขึ้นมา ถักขึ้นมา จนถึงตัวก่อนสุดท้ายตัวนี้เว้นตัวที่เป็นช่องโซ่ตัวที่สามไว้กลีบที่สองจะเป็นกลีบที่เวลาดูแพทเทิร์นแล้วงง ค่ะ หลังจากที่เราได้กลีบที่สองหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะ เราถักโซ่ห้าถักโซ่ห้ายังไม่มาด้านซ้ายนะคะ เราพลิกงานกลับพลิกงานกลับมา เอาหัวเข็มเนี่ยค่ะ มาแทงลงตรงช่องนี้ ช่องที่เป็นดับเบิลโคเชตัวสุดท้าย แทงแล้วเราก็ดึงผ่านออกมา พอดึงผ่านเสร็จนะคะ ถักโซ่เก้า โซ่เก้าเสร็จแล้วพลิกกลับ หมุนกลับมา พอหมุนกลับมา แทงลงที่เดิม แทงทะแยงแบบนี้นะครับแทงแล้ว ดึงผ่าน มันจะได้มันจะได้โซ่ที่มันเชื่อมสองด้าน ด้านแรกถักจากฝั่งนี้ มาเชื่อมตัวนี้ อีกด้านถักจากตัวนี้เชื่อมกับ ที่ดูแพทเทิร์นแล้วงงก็คือตัวนี้แหละค่ะ ต่อไปโซ่ห้า ดับเบิลโคเชต์ตรงนี้จะต้องมีสามตัว โซ่ห้าดับเบิลโคเชต์ตัวที่สองโซ่ห้าค่ะดับเบิลโคเชต์ตัวที่สาม ในช่องโซ่มีดับเบิลโคเชต์สามตัว แล้วมีตรงโซ่ห้าอยู่สองช่อง ตรงนี้เป็นโซ่ห้าพันหัวเข็ม ถักดับเบิลโคเชต์ตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ดเจ็ดตัว ตัวที่สองดัน หัวเข็มยาวนะคะ สามแทงลงไปตรงจุดรวบสี่ ตัวที่ห้า ตัวที่หก ตัวที่เจ็ด ตัวที่แปด พันหัวเข็มขึ้นมามีสามห่วงแล้วรวบ ถักตัวทีหรือฮาร์ปด b l เบิ o โคเชตัวนี้ถักซิงเกิลขึ้นมาสองแล้วรวบกลีบที่ต้องระวังก็คือตั้งแต่กลีบที่สองเป็นต้นไป มันจะมีถักย้อนแล้วก็ถักไป กลีบที่สามจะถักเหมือนกลีบที่สอง กลีบที่สาม สี่ ห้า หก ถักเหมือนกลีบที่สองตรงนี้เลยค่ะ ดอกกลีบที่สองกลีบที่สามกลีบที่สี่กลีบที่ห้ากลีบที่หกนะคะ จะถักเหมือนกัน ทีนี้พอเราได้กลีบที่หกเสร็จแล้ว นะ ตอน เรา ปิดงานค่ะ พันหัวเข็ม หลักสุดท้ายตรงนี้รวบนะคะ ถักฮาร์ปดับเบิลโคเชหรือตัวทีซิงเกิลลงตรงนี้ค่ะ แล้วงานมันจะมาชนกับกลีบแรก แทงลงไปตรงซิงเกิลตรงนี้นะ แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน หลังจากนั้นนะคะ ให้ดูตรงนี้ วิธีปิดงาน ตรงด้านบนนะคะ เราแทงแล้วเราดึงผ่านทั้งหมด นี่นะคะ แทงแทงลงไปตรงช่องโซ่เนี่ยค่ะ เนี่ยแทงลงไปตรงช่องนี้เลย แล้วก็ดึงซีพี่เมย์ถักตามแพทเทิร์นเลยนะคะจำนวนก็เท่า เนี่ย แทงลงไป พอเลื่อนห่วงขึ้นมาถึงด้านบน เราก็ถักโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะหมุนกลับแทงด้านหลังแทงดึงผ่าน แล้วถักโซ่เก้าโซ่เก้าเสร็จแล้วพลิกกลับ งานมันจะมาสิ้นสุดตรง ตรงนี้ ตรงกลีบแรกแทงค่ะ แล้วเราก็ดึงผ่าน ดึงผ่านเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งเสร็จแล้วเหลือปลายเศษไหมตัวนี้ไว้ นี่นะคะ ดึงแล้วเหลือห่วงไว้แบบนี้ ทีนี้ เรามาดูงาน งานออกมาจะได้เป็นหกกลีบ ตรงจุดเริ่มต้นค่ะ ย้อนกลับไปดูเราเริ่มงานโดยการที่คล้องไหมเป็นวงกลม ดอกหกเหลี่ยมที่เป็นดอกหกเหลี่ยมตัดไหมปกตินะคะ ตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยให้เราเก็บเศษได้เลย วิธีเอาไหมใส่ก็วางชิดแล้วดัน เอาหัวเข็มค่ะ แทงลงไป แล้วดึงเพื่อให้ปลายไหมเนี่ยมันหายไป หายเข้าไปอยู่ในลาย แล้วเราก็ สกิปสกิปไม่ต้องให้โผล่ไปถึงด้านโชว์งานนะคะ อันนี้เป็นด้านผิดด้านใน ล็อกไหมค่ะ แทงแล้วก็เอาตัวนี้พัน ดึง เพื่อล็อกไม่ให้ไหมมัน หลุด ที่เหลือก็เก็บซ่อนเศษไหม เก็บซ่อนเสียใหม่แล้วก็ตัดให้ชิด งานเราจะได้ออกมาหน้าตา แบบ นี้ เวลาเราวัดความสูงของดอกนะคะ ความสูงจะวัด อันนี้คือความสูง วัด จากมุมด้านบนลงมาถึงด้านล่าง ความสูงนะคะ อันนี้ด้านกว้าง ของพี่ได้สูงสิบสอง ด้านกว้างวัดจากมุมนี้มาหาอีกมุมหนึ่ง เวลาตั้งงานตั้งแบบนี้นะคะ หนึ่งดอกอยู่ข้างบนหนึ่งหนึ่งดอกอยู่ข้างล่างสองอยู่ขวาสองอยู่ซ้าย แล้วตรงนี้เป็นสัน สันมันก็จากมุมตรงนี้ตัวกลางมาหาอีกตัวหนึ่ง ตรงนี้ได้หกเซน ถ้าเราจะเพิ่มดอก เพิ่มขนาดดอกนะคะ เพื่อให้คำนวณรอบตัวของเราได้ลงตัว เราก็สามารถขยายให้ตัวความสูงมันสูงขึ้น ถ้าความสูงของกีบสูงขึ้น ก็ขยายตรงกลีบที่หนึ่งนะคะ กลีบที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งตรงนี้ที่ตอนที่เราถักโซ่ตามให้เท่ามันเป็นโซ่แปด ถ้าเราขยายขึ้นมาเป็นยาวแบบนี้ก็ได้ค่ะ มันก็จะได้ดอกที่ยาวออกไป ถ้ายาวได้นะคะ กว้างก็จะได้แล้วสันก็จะกว้างตาม ของพี่เมย์ถักตามแพทเทิร์นไหมที่พี่ใช้เป็นเส้น20นะคะ หัวเข็มที่ใช้คือ2มิลลายนี้นะคะ ถ้าจะเอาไปต่อเป็นเสื้อ คอเสื้อนะคะ ถ้าถักเป็น ห้าเป็นห้าเหลี่ยม ห้าเหลี่ยมก็คือจะมีห้ากีบแบบนี้ แล้วต่อเป็นวงกลมอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่ง แบบนี้ก็สวย หรือจะถักเป็นดอกหกเหลี่ยมแล้วตัดมุมความหมายตัดมุมคือมุมจะหายไปแบบนี้ เราจะเอาไปเชื่อมต่อตรงที่เป็นคอเสื้อ ถักดอกเก็บไว้ คุณลองคำนวณดูนะคะว่า ด้วยขนาดของดอก เวลาคำนวณคำนวณจากความกว้าง ของพี่ได้กว้างสิบเซนนะคะ รอบตัวของพี่ หนึ่งร้อยเซน หนึ่งร้อยหารสิบ ได้ลงตัว เพราะฉะนั้นหน้าห้าหลังห้า ทีนี้ถ้าของคุณเป็นคนที่รอบตัวค่อนข้างใหญ่ ใช้วิธีขยายดอก ขยายดอกเมื่อกี้แนะนำไปแล้วก็คือเพิ่มโซ่จากโซ่แปดลองเป็นโซ่สิบสอง ดูค่ะ ถักออกมาจนได้ขนาดดอก แล้วคุณลองวัดดูว่าความสูงได้เท่าไหร่ความกว้างได้เท่าไหร่ ดอกเราสามารถปรับได้ตามความต้องการ ขนาดของไหมขนาดของเข็มมีผลกับขนาดของดอกนะคะ ดอกตัวนี้พี่เมย์จะเอาไปถักเป็นเสื้อค่ะ ตัวเสื้อถ้าเป็นคำนวณดอกเต็มที่ถือนี่เลยนะคะ พี่เมย์ต้องถักทั้งหมดห้าสิบหก ดอก แล้วมันจะมีดอกที่เป็นดอกถูกตัดมุม ตัวนั้นจะไปดูตอนที่เราประกอบเป็นตัวเสื้อนะคะ ถ้าสนใจจะเอาไปถักเป็นตัวเสื้อก็ถักดอกเก็บไว้ได้เลย ข้อมูลของแพทเทิร์นนะคะผังลายพี่เมย์สอนอ่านเป็นรหัส CRO 0142